วิธีสมัครเว็บตรงไม่ผ่านเอเยนต้องทำยังไง 1. กดสมัครสมาชิก 2. กรอกเบอร์โทรศัพท์ และกอรับรหัส OTP และกรอกรหัส OTP ของท่านให้ถูกต้อง 3. กำหนดเลขรหัสความปลอดภัย 4 ตัว 4. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน ชื่อนามสกุล และก็เลขบัญชีธนาคาร ทุกอย่างจะต้องถูกต้อง และตรงกันเพื่อใช้ในการฝากถอน 5. กดชั้นยอมรับ และกดถัดไปได้เลย เพียงเท่านี้คุณก็สามารถร่วมสนุกกับลูก้าสักโปก้าได้แล้ว หากท่านใดสงสัยหรือมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อแอดมินของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่าน Line ID ได้เลยครับวันนี้นะคะกลับมาพบกับเกมสุดเซ็กซี่นะคะเจอสิกชิงดอม วันนี้วิ่งเบี่ยงไปเลยค่ะ ที่ฟีสปินนะคะหมื่นห้า มาดูกันค่ะวันนี้จะปัวจะปานแค่ไหนมาแล้วค่ะสิบหมุนสุดปัวคูณหนึ่งคูณสองสี่สิบบาทตาลาซาอีกแปดหมุนอุ้ยมาแล้วค่ะบวกหนึ่งหมุนตาลาเนี่ยคูณสามไปแล้วายังไงอุ้ยก็ตับมาบวกสองหมุนไปแล้ว ยังไงงาคูณสี่ไปแล้วายังไงคูณห้าไปแล้วตับมาไม่แตกเลยงงอุ้ยบวกหนึ่งอีกแล้วจ้ามาเลยมาเลยยังไงอืมเคมาแล้วเคสี่แล้วแปดสิบบาทบวกหนึ่งหมุนอุ้ย วันนี้จะจบไหมเนี่ยแซ่บเหลือเกิน แปดหมุนไปละตาอีกเร็จหมุนคูณแปดเซ็กซี่เวอร์เวอร์อุ้ยเคสุดๆเก้าร้อยหกสิบคูณเก้าไปแล้วย่ายเง้งหกหมุนคูณเก้าโอ้ยมาแล้วจ้าโอ้ยยังไงเังไยคูณสิบแล้ว โอ้ยบวกอีกหนึ่งหมุนตาถ้าเป็นจริงเลยค่ะเกมนี้ ดูสิคะด้วยทุนหมื่นห้ากำไรจะเท่าไหร่ อืมคูณสิบสองไปแล้วโอ้ยเต็มกระดาษแบบนี้ปุ๊บปัวไปเลย ครัว13 แต่จ้าโอ้ยบวกอีกหนึ่งหมุนสับสับอืมคูส13ลักกี้นัมเบอร์ ไปเลยจ้ะ ตอนนี้คูณ14 ไปแล้วค่ะ ยังไง โอ้ยมาก็3,360คูณ6,000อู้ตับไม่ไหวแล้ว640อีก 3หมุนคูณ17 ไปละโอ้ยคูณ18ยังไงบิ๊กวินตลาดค่า11360สับจริงๆ หยุดแค่นี้ไหมหยุดแค่นี้ไหมอย่าหยุดโอ้ยอีก2หมุนฟรีๆมาแล้วคูณ15 แล้วจ้ายังไงยังไงคูณ16 อืมบวกอีกหนึ่งหมุน โอ้ยไม่ตบไม่ตบวันนี้ไม่ใส่ไม่ตบไม่ใส่ไม่ตบโอ้ยมาแล้วต้าตัววายยังไงไงโอ้ยยังมีบวกอีกหนึ่งหมุนโอ้ไม่กอดคูณสิบแปดมาแล้วค่ะสามหมุนยังไงสองหมุนสุดท้ายสองหมุนสุดท้ายมันโอ้ยเต็มพลางจุกๆหมื่นเก้าสามร้อยแปดสิบโอ้ยหกพันแปดยังไงยังไงสามพันเจ็ดแปดสิบโอ้ยคูณยี่สองบิ๊กวิดอีกแล้วซูเปอร์แมกกาวินสองหมื่นเก้าปุ๊บปุ๊ว อีกหนึ่งหมุนฟรีโอ้ย ไม่จบจริงๆค่ะวันนี้เว็บนี้เว็บตรงเว็บเดียตา ลูก้าสามหกเก้า สนใจสมัครใต้คลิปได้เลยโอ้ยหนึ่งหมุนสุดท้ายห้าพันหกสิบยังรงสองพันสามโอ้ยหมุนยี่สี่หมื่นเจ็ดโอ้ยสักโอ้ยไปก็หกพันยี่สิบห้าโอ้ยสับมากอีกซูเปอร์แมคคาวินอีกสามหมื่นสองโอ้โห วันนี้กำไรนัวๆเลยจ้าโททวินไปเลยจัเต็มๆไปที่แปดสองหนึ่งสองศูนย์ปู๊บ